ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนประชุมวิชาการทางด้านการกัดกร่อน และการป้องกันแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 การกัดกร่อนของโลหะ และวัสดุสร้างผลกระทบในชีวิตประจำวันของพวกเราไม่น้อยครับ แต่การกัดกร่อนนั้นค่อยๆเกิดขึ้น บางทีเราก็ไม่ทันได้สังเกตใช่แล้วครับ เรื่องนี้สำคัญนะครับ ถ้าเราปล่อยปละละเลย ไม่สนใจไม่หาทางป้องกันความเสียหาย ก็อาจเกิดอันตรายจากการใช้งานสิ่งของที่มีการผุกร่อนของวัสดุได้นะครับ นักวิจัยไทยรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความตื่นตัวต่ออันตรายที่เกิดขึ้น จากการกัดกร่อน ไม่ว่าจะเป็นต่อทรัพย์สินหรือชีวิตของประชาชน จึงได้จัดตั้งสมาคมการกัดกร่อนของโลหะและวัสดุไทยขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีด้านการกัดกร่อน และป้องกัน โดยในวันที่ 2 และ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมวิชาการทางด้านการกัดกร่อนและการป้องกันแห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 ขึ้น ในหัวข้อ Smart Industry Smart City Smart People Concept in Industry 4.0 0เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการกัดกร่อนและเทคโนโลยีต่างๆ ของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยในสาขาเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ช่วยยกระดับความรู้ สร้างกลยุทธ์การจัดการด้านการกัดกร่อนของวัสดุ ซึ่งมีความสำคัญ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดย MTech สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 025648000